在打。 มาสักนาที หันมามองใจฉันสักครั้ง แอบไปร้อนตัว แอบไปร้อนใจ กลัวเธอรักใครที่ไม่ใช่ฉัน อยากอยู่ใกล้เธอ อยากเป็นคนสำคัญ หาก้องรักกัน ฉันคงสุขใจ ใจและ ากจะให้เธอหันมาสักนาที หันมามองใจฉันสักครั้งหันมามองใจฉันสักครั้ง อยากบอกว่าใช่เธอ sa natin